สวัสดีค่ะ อาจารย์ชุติพัฒน์เรืองวุฒิ สาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันนี้นะคะ ในส่วนหัวข้อ รายวิชาอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นบทที่ 2 เรื่องอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ก่อนอื่น ที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะ เรามาดูว่าวัตถุประสงค์เรามีอะไรบ้าง ในข้อแรกบอกลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ หัวข้อที่ 2 นำตำรับอาหารที่ได้เรียนรู้ไปทดลองทำได้นะคะ หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง หัวข้อย่อยแรกเลยนะคะ จัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 2 ส่วนผสมที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร หัวข้อที่3การจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อที่ 4 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับ หัวข้อที่5 หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะ เรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นสัดส่วนอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับในแต่ละวัน ประเภทโปรตีนที่เคี้ยวง่าย มีกรดอะมิโนครบถ้วน และไขมันต่ำได้แก่ ไข่และปลา วันละ 0.8 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์6ช้อนกินข้าว แต่ถ้ามีปัญหาด้านไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ควรเลือกบริโภคเฉพาะไข่ขาวค่ะ ผักควรจะเป็นผักต้มสุกจนนิ่ม ผักใบเขียวสดต้ม เช่น ตำลึง ผักคะน้า ผักบุ้งสองทับพี และผักสีเหลือง สีส้ม เช่นฟักทอง แครอท มะเขือเทศ อย่างละหนึ่งทัพพีนะคะ เรื่องผลไม้ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำตาล หลีกเลี่ยงผลไม้ รสหวานจัด เช่นทุเรียน ขนุนลำไย องุ่นควรรับประทานผลไม้ รสจืด มื้อละหนึ่งส่วน ควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่ม เขียวง่าย ได้แก่ มะละกอ กล้วยสุก เพื่อลดอาการท้องผูกค่ะ กลุ่มแป้งควรรับประทานข้าววันละ 6-8ทัพพี ควรเลือกข้าวกล้องหรืออาหารประเภทแป้งอื่นๆ ที่ผ่านการขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพื่อเพิ่มใยอาหาร ไขมันหรือน้ำมันพืชมื้อละหนึ่งส่วน การบริโภคควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิกเช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว หลีกเลี่ยงการใช้ไขมันจากสัตว์ เนยและน้ำมันมะพร้าว น้ำดื่มนะคะ ควรเป็นน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำผลไม้คั้นสด ควรหลีกเลี่ยงน้ำอัดลม ชา กาแฟ ควรดื่มน้ำเปล่าวันละ 6-8 แก้ว นมสด ควรเป็นนมพร่องมันเนย ปริมาณ 240 มิลลิลิตร หรือ 1 แก้ว รับประทานทุกวัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนที่มักเกิด ในวัยนี้ก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์นม ผักใบเขียวเข้ม หรือปลาเล็กปลาน้อยเป็นต้น